จนยังมาแล้วแล้วนะมึงคงไม่ถึงบ้านทางวิ่งมาโดนใจกระดานใส่มาตลอดทางไม่ทำได้ตลอดที่ต้องการต้องการเดินใจยอมยิ่งเร็วยิ่งได้ไม่ใจเจ้าตเดินรองเ้าป้าแลสวถึงใจยังจนกรมอนิท การระบบต่อเนื่องกันเลยนะครับชีวิตสั่งละทนโอ้ ทำอยากเกิดเป็นคนดีแต่ก็มีกำลังพาช่วยเลือประาชนดูตัวอย not you. I'm not Abbott Rhapsody. 我打。 เมืองสามสลับเปลนเรามาเที่ยวเรียนเออเรียนก่นน้ำมันแพงก็จะต้องใช้แล้วทำไมไม่ขายแล้วมองไปคนข้าวแพงจะทอไทยส่งไปขายเปนเมืองนอกนอนโทรศัพท์แพงก็ตายโทรศัพท์แพงก็ตายคนซื้อก็ได้รวยไว้สักคนสารวัตเที่ยวสัญจรละที่หลับนอนหลังนกแห่งคนหัวพาดไปเชียงใหม่แต่ว่าคนไทยเราเป็นคนทาง เทียนเวียนบนเรามาทำแก้บนวนเอ่ยวนเวียนจุดเทียนเวียนบนเรามาทำแก้บนวนเอ่ยวนเวียนบุญกรรมสลับเปลี่ยนเรามาตุดเทียนเวียนเอ่ยเวียนบนจุดเทียนเวียนบนเรามาทำแก้บนวนเอ่ยวนเวียนจุดเทียนเวียนบนเรามาทำแก้บนวนเอ่ยวนเวียนบุญกรรมสลับเปลี่ยนเรามาตุดเทียนเวียนเอ่ยเวียน ก็จะนไปสลับในรอบรำแก้บนที่ทางคณะทัพภาพได้บอกได้กล่าวไว้ 5 รอบด้วยกัน ขอให้ทินบนที่ได้บอกกล่าวไว้ตัดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้ทางคณะทัพภาพจงมีความสุขความเจริญคิดถึงสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ร่ำขอให้รวยตลอดไปกับพวกเราทีมงานระบบั้นยุคจากจังหวัดเพชรบุรีแสนรักชดวงพร้อมด้วยทางด้านดังดำแม่สีไผ่นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับทางคณะทัพ